เย็บไม่ดีครับ ของตกเกะครับ เอามาขายราคาเต็มนะฮะ let's go ใส่มันจะรีบไปดูลงสีข้าวของมันนะฮะสวัสดีครับ ผมเบาใจแควบ้านอินดี้ชาแนลนะครับ let's go บ้านก็มีอยู่ เงินก็มีนอน รถก็มีขับ แล้วผมจะต้องยึดรนเอาอะไรฮะ นี่ไงครับ ของใหม่แกะกล่องเลยครับผ้าคุมรถนะฮะ let's go ได้มาจากร้านจอดรถบิ๊กซีนะครับ จะพาไปคุมกันเลยนะครับ let's go a few moments later คุมรถนะครับไม่ใช่คุมหัวนะครับ let's go สั่งซื้อของสำรุดของตกเกตมาไว้ขายครับมันเลยเป็นรูอย่างนี้ครับนิ้วโผล่ขึ้นมาเลยนะ let's go ไม่ไหวหรอกครับล้างเสร็จก็ต้องคุมเลยนะฮะลดครับฝุ่นเยอะฮะ let's go Oh let me up with a bright smile on now me in the dark won't get lost ผู้หญิงใส่อาบน้ำนะฮะ let's go เ feeling that Give me a little more dark in the spotlight Do I wanna know something? You look in. ขายอยู่หน้าบิ๊กซีนะฮะอยู่ตรงลานจอดรถนะ ที่จอดรถของโตเกตครับมาขายกิจกำไรครับ